อ่าตัวเดรสนะคะที่เราเลือกไว้ก็จะมาถูกสวมใส่ในหุ่นนะคะ หรือว่าในตัวแบบนะคะที่อยู่บนแอปพลิเคชันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ หรือว่า Edit นะคะ เราลองมารู้จักกับเครื่องมือที่อยู่บนแถบด้านบนนะคะ ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะใช้ในการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ ด้านบนเลยนะคะตัวตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นเครื่องมือที่เป็นตัว info นะคะ ที่เมื่อเราคลิกไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะกลับไปสู่หน้าแรกนะคะ ในในการใช้เครื่องมือนะคะ จะบอกวิธีการใช้เครื่องมือในตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะ ต่อมานะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเซฟรูปนี้แล้วก็ ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ โดยกดไปที่เครื่องหมายบวกก็จะไปปรากฏหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะ ซึ่งเป็นหน้าที่เราเลือกประเภทของเสื้อผ้าที่เราต้องการออกแบบนะคะ ตัวลูกศรย้อนกลับกับตัวลูกศรที่ forward ไปข้างหน้านะคะ ก็คือการที่เมื่อเรามีการตกแต่งไปแล้ว ถ้าเกิดว่าเราไม่มี ถ้าเราไม่พอใจนะคะ เราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะคะ หรือว่าย้อนเดินไปข้างหน้าก็สามารถทำได้ เครื่องมือต่อมานะคะที่เป็นรูปลิ้นชักนะคะอ่าหรือว่าเป็นชั้น ๆ นะคะ ตรงนี้นะคะเมื่อเรากดเข้าไปแล้ว ก็จะมีดีเทลบอกนะคะว่าเราสามารถที่จะเลือกตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้นะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นในตัวของดีเทลแขนเสื้อนะคะชายกระโปรงนะคะ กระเป๋า ตัวเข็มขัดนะคะ รวมไปถึงการใส่กระดุม หรือว่าการใส่ซิปเพิ่มเติมนะคะ ตรงที่เป็นสีเขียวนะคะ ตรงนี้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ แต่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอ่าเราก็สามารถเลือกได้นะคะตรงนี้ เครื่องมือต่อมานะคะที่เป็นรูปดินสอนะคะ ตรงนี้เมื่อกดไปที่รูปดินสอแล้วนะคะ 1 ครั้งก็จะปรากฏที่เป็นวงกลมสีดำแล้วก็วงกลมสีขาวนะคะ วงกลมสีดำตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกเพื่อที่จะวาดนะคะ หรือว่าตกแต่งนะคะ เพิ่มเติมในตัวแบบของเราได้นะคะ แต่ถ้าเป็นในตัวของสีขาวนะคะ เราก็สามารถที่จะลบอย่างเช่นตรงนี้เราอาจจะลบนะคะ ลบออกเพื่อที่จะเปลี่ยนทรงหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของแบบที่เราออกแบบไว้นะคะะเราก็สามารถเลือกได้นะคะ ต่อมาที่เป็นรูปดวงตานะคะ เมื่อเรา กดไป 1 ครั้งนะคะ ตัวที่เป็นแพทเทิร์นด้านหลัง หรือว่าตัวที่เป็นโครงสร้างของหุ่นเนี่ย ก็จะหายไปก็จะเหลือแต่แบบเสื้อผ้าที่เรานั้นได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการให้มีพื้นหลังนะคะก็กดออกนะคะ เครื่องมือสุดท้ายนะคะก็คือเป็นรูปจดหมายส่งออกไปอันนี้นะคะ ก็คือเราสามารถที่จะเอ็์พอร์ตนะคะ ตัวงานนี้ออกได้นะคะ รวมไปถึงส่งทางอีเมลนะคะ แล้วก็ เซฟลงเครื่องของเราได้นะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูในเรื่องของการ edit หรือว่า การตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ โดยที่ไปที่เครื่องมือเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ตัวชั้นๆนะคะ หรือว่าเป็นรูปดินชักตรงนี้นะคะ เราลองมาใช้เครื่องมือในการตกแต่งดูนะคะออย่างอันนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้ ตัวชุดเรสนั้นดูมีเคิร์ฟมากยิ่งขึ้นนะคะ เราอาจจะใส่ตัวเข็มขัดนะคะ เพิ่มเติมลงไปอ่าเดี๋ยวลองกดไปที่เข็มขัดนะคะ แล้วก็อ่าปรากฏตัวเข็มขัดนี้ขึ้นมา เมื่อเรากดไปที่ตัวเข็มขัดนะคะ 1 ครั้ง ตรงตัวเข็มขัดก็จะมีเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายกากบาทนะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดมาแล้วและไม่ได้ต้องการใช้นะคะ ก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อที่จะยกเลิกได้นะคะ เมื่อลงมาด้านล่างนะคะของตัวแอปพลิเคชันนะคะ ที่เห็นเป็นตัวเลื่อนนะคะ เลื่อนเข้าแล้วก็เลื่อนออกนะคะ ตรงนี้เราสามารถที่จะย่อแล้วก็ขยายนะคะ ตัวเข็มขัดตรงนี้ได้นะคะ รวมไปถึงชิ้นอื่นๆด้วย เช่นเดียวกันนะคะ ก็สามารถที่จะย่อขยายได้นะคะ อย่างอันนี้ถ้าเราต้องการจะนำเข็มขัดไปไว้ตรงช่วงเอวนะคะ เมื่อเรานำไปใส่แล้วเนี่ย ก็ใหญ่เกินไปใช่ไหมคะกดไป1ครั้งที่เข็มขัดนะคะ แล้วก็ย่อเข็มขัดนะคะ ให้มีความพอดีนะคะกับช่วงเอวจากนั้นนะคะ เมื่อเราใส่ด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเราลองมาใส่ด้านหลังดูบ้างนะคะ ว่าจะเข้ากับชุดเดรสของเราไหมนะคะะเช่นเดียวกันกดไป1ครั้งนะคะแล้วก็ย่อเข็มขัดนะคะ ให้พอดีกับช่วงเอวของเรานะคะอะโอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะก็กดหนึ่งครั้งนะคะ จากนั้นเราลองมาดูว่าชุดเรสของเราเนี่ยดูเรียบเกินไปหรือเปล่านะคะอ่า อันนี้อาจจะดูเรียบจนเกินไปนะคะ เราอาจจะเพิ่มดีเทลเพิ่มเติมนะคะไปที่ชายกระโปรงนะคะ ว่าเออเราอาจจะเพิ่มเติมชายกระโปรง ให้ดูมีความพริ้วมากขึ้นนะคะอ่าเราลองเราลองกดไป 1 อันก็ได้นะคะอ่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันเล็กๆนะคะ อ่าเช่นเดียวกันค่ะก็คือไปที่ชายกระโปรงแล้วก็ดูว่าตำแหน่งตรงไหนนะคะ ที่เหมาะกับการใส่นะคะว่าสูงเกินไปไหมนะคะ หรือว่า อยู่ด้านล่างจนเกินไปหรือเปล่านะคะ วัดให้พอเหมาะเมื่อพอเหมาะแล้วก็ดูว่า ตัวนี้เล็กเกินไปไหมหรือว่ายาวเกินไปหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็วัดให้พอดีนะคะ จากนั้นเราลองมาใส่ด้านหลังดูบ้างนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะอ่า โอเคเดี๋ยวเราก็ปรับขนาดให้เข้ากับชุดเรสของเรานะคะ โอเคค่ะ เมื่อเราปรับขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่มีช่องโหว่นะคะ เราลองดูว่าอ่ากดไปที่ดวงตานะคะ ว่าชุดเดของเราดูมีความพริ้วไหวมากขึ้นนะคะ มีเข็มการเติมเข็มขัดลงไป อ่ะก็จะดูมีเชฟนะคะ ดูทำให้ผู้ใส่เนี่ยเห็นรูปร่างมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่า ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเราไม่ต้องการเกาะอกและเราต้องการที่จะให้เสื้อหรือว่าชุดของเราเนี่ยเป็นแบบอื่นนะคะ หรือว่าเพิ่มสายตรงไหนมีดีเทลเล็ก ๆ น้อย ๆ ตรงไหนนะคะ เราก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเติมได้นะคะ ตรงนี้นะคะก็ให้กดไปที่ตัวดินสอนะคะ เมื่อกดไปหนึ่งครั้งนะคะ ก็ให้เลือกสีดำนะคะ จากนั้นเราก็ลองใส่ดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าต้องเปลี่ยนชุดเดฟเป็นสายเดี่ยว มันจะเข้ากับตัวผู้สวมใส่หรือเปล่านะคะ อ่า เราก็สามารถเลือกได้ ถ้าเกิดว่าเราไม่โอเค หรือว่าไม่พอใจนะคะ ก็สามารถจะกดย้อนกลับไปนะคะ แล้วก็ลบที่เราวาดทิ้งไปได้นะคะ อ่านี้เราก็ดูนะคะ กดรูปดวงตาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะ จะเห็นว่าชุดเดรสของเรานะ มีความสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะ นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการออกแบบ ต่อมานะคะ เมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะส่งออกนำไปผลิต หรือว่านำส่งต่อไปให้กับผู้ที่สวมใส่เนี่ยได้ลองเช็คแล้วก็ลองดูในแบบที่เราออกแบบนะคะ ก็สามารถทำได้นะคะ โดยที่เครื่องมือสุดท้าย ตรงที่เป็นรูป จดหมายส่งไปนะคะ เมื่อกดไปหนึ่งครั้งนะคะ ก็จะมีคำว่า send to email แล้วก็ camera r o l นะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเซฟแล้วก็นำไปปริ้นหรือว่านำไปผลิตงานต่อ ก็สามารถที่จะกดที่ camera r o l ได้นะคะ หรือต้องการที่จะส่งให้กับผู้สมใส่หรือว่าส่งให้กับคนอื่นๆ เราก็สามารถที่จะ send to email ได้นะคะ เห็นว่าก็แค่ใส่อีเมลลงไปนะคะ แล้วก็ตั้งชื่อนะคะ ก็สามารถที่จะกดส่งไปได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันแฟชั่นดีไซน์นะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการที่จะเป็นนักออกแบบแฟชั่นชุมชนนั้น ในเรื่องของการวาดแพทเทิร์นหรือว่าการออกแบบนั้นไม่ยากเลยค่ะ เราสามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชัน หรือว่าเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการออกแบบ มาช่วยเราในการสร้างสารรค์งานของเราได้ค่ะ